ได้โปรดอย่าเข้ามาใกล้ฉัน ฉันทนไม่ได้ทุกที ฉันมัวนั่งเพ้อทั้งปี Oh lady don't come close me Oh please don't call me and tonight หัวใจฉันเต้นทุกที Oh my heart is beating I am melting baby ฉันคงทำได้เพียงมองภาพเธอเต็ม ได้ข้างเคียงเพราะฉันคนนี้คงจะวันไว้เพราะตัวของเธอ ฉันมันละลายแล้วเธออย่าพบเธอแต่ก็กลัวจะเพ้อเจอหน้าเธอแต่ก็สั่นเสมอเลย Lady please look call me at night หัวใจฉันเต้นทุกทีและยังกับแผ่นดินไหวเวลาที่เธอนั้นยิ้ม จะทนไหวจะให้ฉันเข้าไปใกล้ใจมันก็คงวันไหวเพราะทุกๆกการกระทำ มันทำให้ใจฉันสั่นเดี๋ยวฉันซื้อตุ๊กตา ให้รอเลยนะวันจันทร์ You just have to wait me on Monday ให้โปรดอย่าเข้ามาใกล้ฉัน ฉันทนไม่ได้ทุกที ฉันมัวนั่งเพ้อเธอ Don't call me at night What I shouldn't end up to Oh, my heart is big ตอนที่เราพบกัน ฉันจะไปกับเธอ ฉันจะไม่เคินอีกต่อไปโปรดอย่าเข้ามาใกล้ฉันฉันทนไม่ได้ทุกที ฉันมัวนั่งเพอทั้งปี Oh lady don't come close me Oh please don't call me at night หัวใจฉันเต้นทุ